ราบสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักของเราทุกท่านเลยนะจ๊ะ วันนี้มาเจอกันกับเกมวายเบนิโตหรือว่าพี่ดูของเราเองนะจ๊ะวันนี้พาตัวมาที่ 630 นะเพื่อนๆไปเบ็ดติ๊กต็อกเบ็ดน้ำโซ่ของเราละกันเบ็ดสิบเบ็ดสิบน้ำโซ่โอเคสวย ไป บ้า ต่อเนื่อง ต่อเนื่องกุบกิบว้าแกอย่าเราเลยฉันขอร้องอ้าวอ้าวแค่โอเคสวยวายคูว้าวต่อเนื่องเอ็มอาเจโอเค เอ็มาป้าโอ้โหดูดิ ดูเขาไปดูเขาไป ดูพี่ดุเขาไปนะครับผมบู ไปไม่ยั้งเลยพี่ดู ต่อไปเบ็ดอะไรอ่ะวิเบ็ดยี่เลยเหรอวิอ่ะเบ็ดยี่ก็เบ็ดยี่นะทุกคน โอเคเบ็ดสิบมันมาแล้วดอกหนึ่ง มันมาแล้วชุดหนึ่งนะ เราต้องไปไอ้สเกเตอร์เข้าดอกยี่สิบไปดีครับ ต่อเนื่องไปดีครับว้ายว้าย โอ้ยสู สูเออเอาหน่อยเพื่อนเอาหน่อยเอาเอ๊บายวายมาเอ๊บายวายมาบูมาฮือเอ๊ะจะโอ้ยวายไปเอ๊บสวยเอ๊บโอ้โหสวยวิวายคู่เอ๊บโอ้ยสวย ต่อไปว้าวสิบสามโอ้ยสิบสี่โอ้ยสิบห้ามา โอ้ยไม่หยุดยั้งครับ ไม่หยุดครับพี่ดูใส่ไม่ยั้งครับต้องเล้งเซของฟรีมันต้องเล้งเซมันมันเด้อสยโอเคสวย ว้าไปแบบมันๆไปแบบมันยกร่อง สักทองแต่งไทยโอเควายโอ้ยสวย ไม่มาไม่มาไม่มาสู่ไม่มาว้าว้าว้าโอ้ยคิดว่าจะต่อเนื่องต่อเนื่องไปอย่าหยุดยั้งสูอึ๊บอ่าอึ๊บอ้าคิดว่าสเก็ตเตอร์จะมาอีกบ้า ของฟีเข้ามาสามันหนึ่งอะมันเบื้อมันน่ารักจุงกระเบยนะ บวกไปสามสิบอึ๊บ อึ๊บ อุ้ยวิ่งเข้าอีกแล้วพอขยับเบ็ดปุ๊บเข้าปั๊บเลย น่ารัก น่ารัก น่ารัก ว้าวไวคู่สวย ต่อไป สวย ยังต่ออยู่ เอาดิคูณต่อไปเรื่อยๆว้าบ้บบ้าต่อเนื่องไปเพื่อโอเคพี่หนูอย่าหยุดยัง้งต้องแบบนี้ ใส่ใส่ไปเลย ใส่ไปเลย ใส่ไปเลยครับโอ้ว้าวมันต้องแบบนี้สิครับ พี่หนูค่ะ สเก็ตเตอร์เข้าถึงรอบนี้ กำไรเน้นๆเลยนะเพื่อนๆนะ กำไรมาแบบเนาะเนาะเนาะเนาะ สวย โหยคูณสิบเอ็ดแล้วเพื่อนอีกนิดนึงอึ๊บ อ้าว เอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาแล้วว้าวต่อเนื่องไปไม่มา คิดว่าสเก็ตเตอร์จะมาอีกรอบหนึ่งนะแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้ว เฮ้ย มันต้องมาแน่เลยว่ะดอกนี้ ดอกนี้ดอกนี้ ดอกภาพถูเอ้ยโอ้ยพี่ดูโหดมากๆสเก็ตเตอร์เข้าสองรอบกำไรจากสเก็ตเตอร์ทั้งนั้นนะเพื่อนๆนะเราบวกมาจากสเก็ตเตอร์ทั้งนั้นนะจ๊ะอ้าววันนี้ก็เหนื่อยแล้วรุไมพี่ดูเหนื่อยมากเลย เพราะว่ามันเข้าแบบมันมากสำหรับวันนี้ ลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ายังไงก็ฝากไลค์ฝากแชร์ ฝาก subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะจ๊ะบายบาย